สำหรับประโยค好的先生我知道在哪里แปลว่า โอเคครับ ผมรู้แล้วว่าตั้งอยู่ที่ไหนคำว่า好的แปลว่าโอเคคำว่า先生แปลว่าคุณผู้ชาย ในภาษาไทยนิยมแปลเป็นคำลงท้ายด้วยคำว่าค่ะ หรือ ครับ เพื่อแสดงความสุภาพคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า知道 แปลว่าทราบหรือรู้ คำว่า在แปลว่าตั้งอยู่ คำว่า哪里แปลว่าที่ไหน